สะเทือนวงการที่สุดนะคะต้องยกให้เจ้าหญิงแห่งสวนพฤกษศาสตร์ยาย่าอุรัสยา อุ้มต้นไม้ต้นไหนราคาพุ่งปรี๊ดเพื่อนเพื่อนในวงการถึงขั้นร้องขอว่าน้องย่าต้องใจเย็นช่วยเลิกอุ้มก่อนเพราะไม่ไหวจะสู้ราคางานนี้น้องย่าเลยขอระบายด้วยการตั้งอินสตาแกรมสนองนี้ตัวเอง โพสต์เรื่องต้นไม้ล้วนๆแต่ก็แอบหวานเพราะมีชื่อพี่แบร์แจมเข้าไปด้วยค่ะ